บทที่ 5 การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ภาพกราฟิกในสื่อต่างๆ การกำหนดกริดไกด์ การนำเข้าภาพ เราจะได้ฝึกปฏิบัติสร้างต้นแบบแผ่นพับนำเสนอผลงานและอภิปราย